Have an essay. มันลุกแลาวตาบังคูตาบังคู จบลงไปนะสำหรับในรอบโชว์ของคณะนากรบทั้งสองคณะนะสองการทพมด้วยกันนะที่ทางคณะท่านภาพนะฮะได้สั่งมานะครับผมนะต้องการขอบคุณด้วยสำหรับนะรางวัล อลที่อบใครด้วยนะครับชื่อเพลงอะไรนะเมื่อกี้ฮะชื่อเพลงอะไรนะเอลรันปัดอลเอลเอลใช่เขาเรียกลโอ้ยสายาสารเรียกอลันปัดนะแล้วถ้าเป็นภาษาเราอ่อยไหมเอลพี่ก็เป็นแปลว่าเอวไงแปลว่าเอลนะออ่ะเด็นภาษาก็ต่ในชุดตะวันี้ครับ ผมจัดให้ในจังหวัดตะลุงครับคุณพี่ชุดนี้บอกว่าเป็นย้อนยุคกันก่อนชุดหน้าเดี๋ยวจัดร่นสมัยให้นะครับผมนะบผมโอเคกันเลย ครับอ่ะจัดกันไป ี๋ยวเชิญทุกท่านกับผมมาสไลด์กันต่อนะฮะดี๋ยวิหน้าเต็มตัวของผมนัำสลับนเพลงร่วมสมัย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กำลังแจ๋วเลยทีเดียวครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดนะฮะแหมเขาบอกว่าสามิบนี่กำลังดีใช่ไหมนะฮะก็จบ